15 เมษายน 2563 หรือว่าปี 2020 ทาง Apple ได้เปิดตัว iPhone SE รุ่นที่ 2 ออกมาให้ได้เห็นกันแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะสรุปรายละเอียดให้ฟังว่า ใน iPhone SE รุ่นที่ 2 นั้น มีไฮไลท์อะไรเด็ดๆ บ้างนะครับไปชมพร้อมๆ กันเลยนะครับ ลังจากที่เรารอมาค่อนข้างนานนะครับสำหรับ iPhone SE รอบนี้ Apple เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม Apple จะใช้ชื่อว่า iPhone SE รุ่นที่2นะครับจะไม่ใช้ iPhone 9 จะไม่ใช้ iPhone 9 Plus นะครับหรือว่าไม่ใช้ iPhone SE 2020 ชื่อก็คือ iPhone SE รุ่นที่2นะครับในการเปลี่ยนแปลงหลักๆ ครับ ในตัวบอดี้ก่อนแล้วกันนะครับเราให้ยึดจาก iPhone 8 iPhone SE รุ่นที่ 2 นั้นจะมาเพียงขนาดเดียวนะครับก็คือขนาด 4.7 นิ้วเท่านั้นนะครับจะไม่มีรุ่น plus ออกมาหน้าจอขนาด 4.7 นิ้ว ตัวจอนั้นจะเป็นจอ LCD Retina HD แบบเดียวกับที่มีอยู่ใน iPhone 8 นะครับรองรับขอบเขตสี P3 รองรับการแสดงผลแบบ HDR นะครับสามารถที่จะแสดงเนื้อหาได้ มี t True tone เข้ามาให้ด้วยนะครับต่อมาในเรื่องของปุ่ม Home ครับในปุ่มที่ใช้กดนั้น ยังคงใช้เป็นปุ่ม Touch ID นะครับจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเป็น Face ID มาดูในส่วนของกำลังการประมวลผลนะครับรอบนี้ดีมากๆนะครับทาง iPhone SE รุ่นที่ 2 นั้น ใช้ CPU แบบเดียวกับ iPhone 11 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max นะครับนั่นก็คือชิป Apple A13 Bionic นะครับเป็นรุ่นล่าสุดเลยที่เพิ่งยัดมาอยู่ใน iPhone 11 ของปี 2019 นะครับและก็ยังเป็นตัวล่าสุดด้วย พลังการประมวลผลบอกเลยว่าเร็วแรงเหลือหลายนะครับผมกล้องครับกล้องถ่ายภาพจะมีให้ 1 ตัว ความละเอียด 12 ล้านพิกเซล ค่า f จะอยู่ที่ 1.8 สามารถถ่ายได้ค่อนข้างที่จะคมชัดนะครับ ในเรื่องของวิดีโอครับ สามารถบันทึกวิดีโอได้ความละเอียดที่ 4K นะครับ เฟรมเรทสูงสุดจะอยู่ที่ 60 เฟรมเปอร์เซก โดย iPhone SE รุ่นที่ 2 นั้นสามารถเลือกเฟรมเรทได้ตั้งแต่ 24 เฟรมเปอร์เซก 30 เฟรมเปอร์เซก แล้วก็สูงสุดที่ 60 เฟรมเปอร์เซก นะครับ ในส่วนของกล้องหน้านะครับ ยังเป็นกล้องหน้า FaceTime HD นะครับ ความละเอียดจะอยู่ที่ 7 ล้านพิกเซล ค่า f จะอยู่ที่ 2.2 นะครับ iPhone SE รุ่นที่ 2 มาพร้อมการถ่ายภาพโหมดส่วนบุคคลด้วยนะครับหรือว่า Portrait Mode ถึงแม้ว่าจะมีเลนส์ตัวเดียวนะครับแต่สามารถถ่ายโหมด Portrait ได้ เรายังจำ iPhone 10R ได้ที่สามารถถ่ายโหมดพอร์เทรตได้ใน iPhone SE รุ่นที่ 2 ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับตัวกล้องรองรับฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Quick Take ด้วยนะครับ Quick Take คือการที่เราเปิดเข้าไปในโหมด Camera หรือว่าโหมดกล้องในการที่จะถ่ายภาพนิ่งนะครับแต่ว่าเรากดค้างที่ปุ่มชัตเตอร์ค้างเอาไว้ครับก็จะสลับกลายเป็นโหมดวิดีโอให้ทันทีนะครับเหมาะกับการที่แบบว่าเราจะถ่ายวิดีโอในช่วงเวลาที่เราไม่ตั้งใจ อันนี้คือฟีเจอร์ของ Quick Take นะครับในเรื่องของระบบการชาร์จครับรองรับระบบการชาร์จแบบ ไร้สายด้วยแล้วก็รองรับการชาร์จเร็วด้วย แต่ว่าในกล่องที่แถมมาให้นั้นอะแดปเตอร์นั้นยังคงเป็น 5 วัตต์นะครับถ้าเราอยากจะได้อุปกรณ์ที่เป็นฟ้าชาร์จเราจะต้องซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มขึ้นนะครับอาจจะเป็น 18 วัตต์หรือว่า 30 วัตต์ก็ได้นะครับต่อมาครับในเรื่องของการน้ำกันฝุ่นครับ iPhone SE รุ่นที่ 2 มาพร้อมมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นที่ระดับ IP67 นะครับแล้วก็ในเรื่องของการบันทึกเสียงนั้น จะมาพร้อมระบบ การบันทึกเสียงแบบสเตอริโอนะครับ ในส่วนของเรื่องสีครับ สีมีให้เลือกอยู่ 3 สีได้แก่สีดำครับ สีขาวแล้วก็สีแดง Product Red ความจุ มีให้เลือกอยู่ 3 ความจุ ได้แก่ 64 g b 128 g b แล้วก็ 256 g b นะครับ ในส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับที่ค่อนข้างที่จะเด็ดก็คือ iPhone SE รุ่นที่2นะครับรองรับระบบซิมคู่ด้วยนะครับสามารถใส่ได้1นาโนซิมแล้วก็มี eSIM ให้ด้วยนะครับต้องบอกว่าคุ้มมากๆ จริง ๆ ฟีเจอร์ซิมคู่นี่มา บน iPhone 10s 10s Max 10R แล้วก็ iPhone 11 ทุกซีรีส์แต่ไม่น่าเชื่อว่าใน iPhone SE รุ่นที่ 2 ราคาถูกขนาดนี้นะครับ Apple ยังยัดฟีเจอร์2ซิมมาให ให้ด้วยนะครับ คุ้มมาก ๆ ในเรื่องของตัวรับสัญญาณ Wi-Fi iPhone SE 2 เชื่อไหมครับว่า รองรับสัญญาณ Wi-Fi 6 ตัวใหม่ล่าสุดแบบเดียวกับ iPhone 11 ด้วยนะครับ ความเร็วในการที่จะดาวน์โหลดสูงสุดในของตัวของ Wi-Fi นี่อยู่ที่ระดับ 1.2กิกะไบต์ต่อวินาทีเลยนะครับ ต้องถือว่าใหม่สุด ๆ ละณตอนนี้นะครับ ในฝั่งของเรื่องของ 4G นะครับยังรองรับตัว 4G LTE ที่เป็นจิกะบิต พูดง่ายๆว่าฟังก์ชันของ Wi-Fi แล้วก็เซลูล่าจาก iPhone 11 มียังไง iPhone SE รุ่นที่ 2 มีอย่างนั้นเลยนะครับ ฟีเจอร์อื่นๆ นะครับ นอกจากนี้สามารถใช้งานควบคู่กับ AirPods นะครับที่สามารถใช้ฟีเจอร์แบบการแชร์หูฟังได้นะครับถ้าแบบ iPhone รุ่นเก่าๆจะไม่มีการทำงานพร้อมระบบ AR นั้นสามารถทำได้เต็มที่ แล้วก็สามารถรองรับการแตกค้างแบบสั่นได้ด้วยนะครับฟีเจอร์ต้องบอกว่าจัดเต็มจริง ๆ เรามาดูในส่วนของราคากันครับขนาด 64 g b นะครับราคานะครับ iPhone SE รุ่นที่ 2 ขนาดความจุ 64 g b ราคาจะอยู่ที่ 14,900 บาท ส่วนในรุ่น 128 g b นะครับราคาจะอยู่ที่ 16,900 บาท ความจุ 256 g b ราคาจะอยู่ที่20,900 บาทนะครับในเรื่องของวันเปิดขายที่ต่างประเทศจะเปิดให้ออเดอร์ ในวันที่ 17 มีนาคมที่กำลังจะถึงนี้ ส่วนในประเทศไทยนั้น ยังไม่มีกำหนดการวางขายนะ ครับถ้าหากเราทราบและมีความคืบหน้าอย่างไร จะมาอัปเดตให้ทราบกันทันทีนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวยังมีอัปเดตอื่นๆไหมทราบกันอย่างต่อเนื่อง ผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันในคลิปต่อๆไป สวัสดีครับ Let's go